พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ ประเทศไทยได้เปรียบด้านภูมิอากาศที่ร้อนชื้น ทำให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี ส่งผลให้ไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของอาเซียน และมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของโลกได้นะครับ สวทช ร่วมกับสถาบันการศึกษา และบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ จัดทำโครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ สร้างคนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่น เป็นผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์โลก ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการถ่ายทอดความรู้กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้งระบบตลอดจนความรู้ด้านธุรกิจ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ที่บ้านเกิด โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสวทช สถาบันการศึกษาและบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำพร้อมทั้งสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพดี นำความรู้ที่ได้ขยายผลสู่ชุมชน สร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เข้มแข็ง และเป็นกำลังการผลิตให้ไทยก้าวสู่ ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของโลกได้ สนับสนุนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000